เจ้าทฤษฎีบทของลิมิตเนี่ยนะครับ ก็จะเริ่มนะครับก็จะเริ่มจากนะครับเริ่มจากเราบอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ l นั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือ เมื่อค่าของ f(x) เนี่ยนะครับเข้าใกล้ l เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ย สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเงื่อนไขบอกว่าก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อลิมิต fx x เข้าใกล้ a ทางด้านน้อยกว่า หรือทางซ้าย ต้องมีค่าเท่ากับ ลิมิตของ fx x เข้าใกล้ a ทางด้านมากกว่านะครับซึ่งต้องเข้าใกล้ l เช่นเดียวกันนะครับก็ในภาษาทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อก็คือหัวลูกศรไปกับเมื่อกี้เราวิเคราะห์นะครับว่าลิมิตทางซ้ายนะครับหรือทางน้อยกว่ากับลิมิตทางขวาหรือทางมากกว่าเนี่ย ทั้งคู่ต่างก็เข้าใกล้ L นะครับ เราบอกว่าลิมิตนะครับของ sx เมื่อ x เข้าใกล้จุดนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ L นะครับ ครับเรามาลองรีเช็คดูว่าในความเข้าใจของเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ จากตัวอย่างที่1ครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่ 1 เรามาพิจารณาดูกราฟนะครับของ y เท่ากับ fx นะครับกราฟของ y เท่ากับ fx นะครับเส้นกราฟเป็นอย่างนี้ พิจารณาที่ x เท่ากับ1ครับ พิจารณาตรงนี้นะครับพิจารณาตรงที่ x เข้าใกล้1นะครับ เราบอกว่าลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 1 ทางด้านซ้ายเนี่ยมีค่าเท่ากับ3นะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อ x ขยับเข้าใกล้1นะครับ เมื่อ x ขยับเข้าใกล้ 1 เราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเนี่ยนะครับเส้นกราฟเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆ เข้าใกล้ใครครับ เข้าใกล้3นะครับเราเรียกว่าลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 1 ทางด้านซ้าย มีค่าเท่ากับ 3 นะครับ ถ้ามาทางขวาครับมาทางขวานะครับเมื่อ x เข้าใกล้ 1 ทางด้านมากกว่า หรือทางขวา เส้นกราฟเป็นไงครับ ลดต่ำลง ซึ่งค่า y ของเราเนี่ยจะเข้าใกล้เลขอะไรเช่นกันครับเลข 3 นะครับเราก็บอกว่าลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 1 ทางขวามีค่าเท่ากับ 3 นะครับทำให้เราสรุปได้ว่านะครับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 1 เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับอันนี้เราพิจารณาจาก เส้นกราฟนะครับจากที่เราศึกษาผ่านมานะครับ จากทฤษฎีที่เขาบอกนะครับว่า ลิมิตทางซ้ายนะครับ เข้าใกล้ L ตอนนี้ก็คือเลข3นะครับลิมิตทางขวาเข้าใกล้ L ก็คือเลข 3 สรุปได้ว่าลิมิตนะครับของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 1 ก็คือ L ในที่นี้ก็คือเลข 3 นั่นเองนะครับ ตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2นะครับ พิจารณากราฟนะครับ y เท่ากับ fx เช่นกันนะครับ y เท่ากับ fx นะเมื่อเราดูนะครับเข้าใกล้เลข2นะครับ x เข้าใกล้เลข 2 x เข้าใกล้เลข2เนี่ยนะครับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นได้ว่าในการพิจารณาเนี่ยนะครับ ในการพิจารณาเนี่ย fx x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้าย x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้ายก็คือมาทางด้านซ้ายนะครับมาทางด้านซ้ายก็คือทางด้านน้อยกว่านะครับ เส้นกราฟเป็นไงครับ ลดต่ำลงนะครับ เส้นกราฟลดต่ำลง เข้าใกล้ลบอะไรครับ ลบ4นะครับ เราเขียนแทนด้วยลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้2นะครับ ทางด้านซ้ายตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ4แล้วถ้ามาทางขวาแล้วครับ เข้าใกล้ 2 ทางด้านขวา เราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเป็นยังไงขึ้นครับ ขยับขึ้น เห็นไหมครับ ขยับขึ้น ก็เข้าใกล้ใครครับ y ของเราก็จะเข้าใกล้ลบ4นะครับ เราเขียนแทนด้วยลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 2 ทางด้านขวา นะครับ หรือทางด้านมากกว่ามีค่าเท่ากับลบ 4 จากทฤษฎีบทตรงนี้นะครับลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาเนี่ยนะครับทั้งคู่ต่างก็เข้าใกล้ลบ 4 เราสรุปได้เลยครับว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 นะครับมีค่าเท่ากับลบ4นะครับตัวอย่างที่ 3 ครับตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 3 เรามาพิจารณานะครับกราฟ y เท่ากับ f(x) ตัวนี้นะครับ เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราบอกว่าเข้าใกล้ลบหนึ่งนะครับเข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านน้อยกว่าหรือทางด้านซ้าย จะเห็นได้ว่า เงื่อนไขของเขาเนี่ยนะครับคงที่นะครับเมื่อเข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้ายค่า y ก็ เป็นไงครับ เข้าใกล้ลบหนึ่งก็เขียนแทนด้วยลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับ ลบหนึ่งนะครับเรามาดูทางขวาครับ เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวา เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวา เส้นกราฟเป็นยังไงครับ เส้นกราฟลดต่ำลงนะครับ ลดต่ำลงก็คือจะทำให้ค่า y เข้าใกล้ใครครับ เข้าใกล้เลขอะไรครับ เลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านขวาเนี่ยมีค่าเท่ากับ 1 จะเห็นได้ว่าลิมิตทางซ้ายนะครับลิมิตทางซ้าย และลิมิตทางขวา เป็นไงครับ มีค่าไม่เท่ากันนะครับ ตามทฤษฎีบทของลิมิตนะครับ เมื่อกี้สักครู่นี้เราก็จะบอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ ลบหนึ่งเนี่ยจะหาค่าไม่ได้ เพราะทฤษฎีบทบอกว่าถ้าจะหาค่าได้ลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาต้องเป็นยังไงครับเท่ากันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าชัดเจนนะครับว่าถ้าลิมิตนะครับของ f(x) ใดๆนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ ลบหนึ่งทางซ้ายเนี่ยไม่เท่ากับลิมิตของใครครับ ของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ ลบ1ทางด้านขวาเนี่ยถ้าไม่เท่ากันณนะจุดนั้นนะครับก็จะไม่สามารถหาค่าลิมิตได้นะครับดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับในตัวอย่างที่4นะครับในตัวอย่างที่ 4 เป็นกราฟ y เท่ากับ f(x) เช่นกันนะครับกราฟ y เท่ากับ f(x) เช่นกันนะครับพิจารณาเข้าใกล้2นะครับเข้าใกล้2นะครับเข้าใกล้ 2 ทางซ้ายเป็นไงครับ เราจะเห็นได้ว่า เส้นกราฟเนี่ยนะครับมีแนวโน้มสูงขึ้น ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ สัญลักษณ์ที่เราเขียนแทนก็คือลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้ายตัวนี้เนี่ยนะครับ จะมีค่าเท่ากับนะครับ บวกอินฟินิตี้ ก็คือขึ้นไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ แล้วถ้าทางขวาล่ะครับ ถ้าทางขวาทางขวาเมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านขวาหรือทางมากกว่า เราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเป็นไงครับ ขยับขึ้นมานะครับ ขยับขึ้นมาเข้าใกล้ใครครับ เข้าใกล้ลบหเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านมากกว่า มีค่าเท่ากับลบหจะเห็นได้ว่าตรงนี้ลิมิตซ้ายและลิมิตขวาเป็นยังไงอีกแล้วครับ ไม่เท่ากันนะครับ ไม่เท่ากัน ตรงนี้เราก็บอกว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 หาค่าไม่ได้นะครับ ก็จาก4ตัวอย่างนะครับ ผมแสดงให้เห็นโดยเส้นกราฟนะครับ เพื่อความเข้าใจนะครับ ก็จะทำให้เราได้ทราบว่าจากทฤษฎีบทของลิมิตนะครับ ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้จุดใดจุดหนึ่งหรือ a ที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์แทนนะครับ เราก็จะพบว่าเราต้องพิจารณาทั้งลิมิตทางด้านซ้ายนะครับของจุด a และลิมิตทางด้านขวาของจุด a จะต้องเท่ากันนะครับ ลิมิตตรงจุดนั้นจึงจะหาค่า